จัดไปครับผมมาจองเวก่อนหนึ่งก่อนแรกก็อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์กดติดตามกำลังใจผมกันด้วยนะครับเฮ้ยมาถึงก็ไหลเลยอมาถึงก็ไหลเลยอ๋อดูวายมันเข้าเดี๋ยวมันมาดีนะเนี่ยเฮ้ยทรงมาดีอยู่นะถ้ามันเล่นไปนะไม่นะมาขอแจมๆแบบว่าแหลมๆไปเลยวายช่องสองนี้ไม่ทำให้เราผิดหวังอยู่แล้วหรือเปล่า โหแต่เบาว่ะ แต่เบาเกินคือแตกก็จริงแต่เบา ขอแรมแรมขอแรมแรมเพื่อนยเงียบยังเหงาดีวะเข้าฟรีหน่อยก็ดีนะ คือเข้าฟรีหน่อยก็ดีนะ วายช่องสามอย่างนี้ว่าไงเออไหลต่อสะดุดแล้วไปยังไงกันต่อดีครับผมยังไงดีโอ้โหหยุดเงียบซะก่อนไป จัดไปอีกสักสามสิบสปินแล้วกันเมื่อนะวันนี้มานิดแบบออโต้แล้วผมขี้เกียจกดว่ะนิดนึงนิดนึงลองดูกันบ้างนะเอาหน่อยเฮ้ยรู้สึกกินแปลกๆแล้วนี่เอาหน่อยเพื่อนทำไมมันแปลกๆแล้ว ่าเพิ่งเียบอย่าเพิ่งเก่าดิโบรขอแบบไหลๆสวยไปไงต่อไหลไหม ยังไงดีแล้วเน็ตกูไม่ค่อยดีด้วยวันนี้ ผมสเก็ตได้สองตัวขาดตัวเดียวเอง จะได้ ไม่ไหลเลยวะ วายช่องสองแบบงนี้ว่าไงวายช่องสองไม่ทำให้เราผิดหวังกับลูกคูแล้วว่ามาเต็มกราฟอย่างนี้ไหลแน่นอนนะครับผมต้องอย่างนี้ดีกว่าเนี่ยที่กูต้องการนี่อย่างเงี้ยแหละไปไปต่อไปต่ออย่าเพิ่งหยุดอย่าเพิ่งหยุดมาโอ้โหกำลังมาดีเลยมึงหยุดทำไมวะเนี่ยเช็ดคกวายช่องสามมาจังหวะนี้ว่าไงดีครับผมไหลหรือเปล่ายังไงดี ไหลอยู่ว่ะยังไหลอยู่นะพนักไปยังไงกันต่อ ขอต่อไอ้สันนิดสักหน่อยได้เปล่าโอ้โหไม่ได้ซะด้วย ี้งกขี้ห่วงซะด้วยขอจำจำแบบว่า แรมแรมหน่อยเพื่อนสามสิบสปินก็ยาวๆไปนะมานะ ไม่ ต้องรี ไม่ต้องรอ นะผม ปล่อยตามฟิลปล่อยตามฟิล แต่มันรู้สึกเหมือนว่ามันจะไม่ค่อยแตกเลยนะมาจองเวเพื่อน้องหน่อยฮัลโหลอย่าทำให้พี่ผิดหวังดิวะโบูสเก็ตเตอร์สองตัวแล้วเช็ดของเอ้ยตัวเดียวเสียดายเอ้ยนี่ไงมาแล้ววายช่องสองนี้ไปไงวายไหลๆไปแล้วสเก็ตเตอร์สองตัวแล้วขอยตัวหนึ่งได้ไหมอ่ะขอยตัวหนึ่งไม่ไม่ได้อะวะ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 อไหลไปต่อ ไปต่ออย่าหยุดอย่าหยุดนะมึง มึงอย่าหยุดนะ คือมึงไหลให้กูน้อย มันเงียบเกินเนี่ยวายช่องสามมาแล้วไปยังไงกันต่อดีไหลไหมวายช่องสามมาจังหวะนี้ว่ายังไงว่ายังไงล่ะแม่งหยุดเงียบเลยเช็ดโกวายช่องสองมาเนี่ยไม่หยุดแน่นอนวายช่องสองมันไม่ได้ให้เราอยู่แล้วนะไปต่อเพื่อนคือมึงไหลให้กูหน่อยนี่ไม่ได้เลยเหรอไปเบ็ดห้าแล้วกันโอ้โหเบ็ดสี่ไม่ไหวเลยว่ะ จาก30 สปินไปยาวๆเหมือนเดิมครับผมมา เบ็ดสี่แม่งไม่ไหวเลย เบ็ดห้าต้องออกลงสักหน่อยวายช่องสามมาครับ จังหวะนี้สวยไปต่อเพื่อนไหลขอไหลๆขอไหลๆขอไหลๆอย่าหยุดกูบอกอย่าหยุดมึงหยุดชะงักเลยนะปึ๊บวายช่องสองสวยไปต่อเพื่อนไหลๆขอไหลๆเพื่อนมา จังหวะนี้แหละจังหวะนี้มันจะมาดีละแต่แม่งไม่ไหลมาว่ยช่องสามมาต่อแล้วไปยังไงต่อผมดอกนี้ไหลไหมมันมันย่างมันเย็นขนาดนี้วะเนี่ยเมื่อนอะไรกันครับเนี่ยวันนี้ดวงไม่มาเลยนะจริง ดวงไม่ไหวแล้วผมวันนี้เน็ตก็ไม่ค่อยดีอะไรของกูวะเนี่ยอืม เงียบจับเลยเพื่อนตรงเกลือแปลกๆแล้ววาช่องสอง่างยีว่าไงแต่ไปเต็มกรามแล้วตอนนี้เออมาเลยหรือเปล่ามาเลยหรือเปล่า ช่องสามมาต่อเพื่อนช่องสามอย่าเพิ่งหยุด เหมือนกำลังจะมาดีแต่มันก็ไม่ดีนะมะคือมันแบบมันเหมือนจะมาดีหลายรอบแต่มันแบบมันไปไม่สุดอะอะไรของมันวะมาจองเวเอา หน่อย เพื่อนปกติไม่ทำไม่ไม่เคยทำให้ผิดหวังนะเนี่ยมาจองเนี่ยโอ้โหระดับมาจองซะอย่าง สวยวายช่องสามมาแล้วหูสเก็ตเตอร์สองตัวแล้วเนี่ยขอยตัวนึงได้ไหมขอยตัวนึงได้ไหมเนี่ยช่องสองมาต่อไหลๆไปไหลๆไปไหลๆจังหวะจะได้สเก็ตเตอร์มาไหลๆไปอีกเพื่อนวายช่องสามมาต่อยังไงดียังไงดี เออเต็มกราไปอย่างนี้สวยงามผมแล้วไปยังไงกันต่อขอสเก็ตเตอร์ได้ไหมที่หล่นมาขอสเก็ตเตอร์โอ้โหสเก็ตเตอร์อยู่ข้มงบนเหนไหมเพื่อนช่องสามมาแค่ไม่อยู่ทำไมตรงนั้นมึงลงมาให้กูสิโอ้โหเซ็งจัดเซ็งเป็ดเลยเพื่อนเอ้ยอะไรกันครับเนี่ย โอ้โหหัวล้อแล้วเงินไม่ไหวแล้วผมมา ยัดเบ็ดแม่งเลยยัดเบ็ดยี่แม่งเลยมา ลองดูมาลองดูอ่ะมึงจะแตกให้กูมาทีเนี้ยขอหนักหนักมา ยังไงดียังไงดีครับผมมา วัดใจเลยเนี่ยเพื่อนนะวัดใจไปเลยครับผมขอไล่ๆขอไล่ๆเพื่อนมาเอาหน่อยเอาหน่อยเว้ย เอาหน่อยเว้ยมาจองเอาหน่อยเพื่อน อุ้ยสวยมาแล้วจังหวะนี้ว่าไงวะช่อง3ช่อง4ไหลหรือเปล่าผมจังหวะนี้ว่าจังไหนดีเออแล้วมันไหลไปเต็มกราฟดอกนี้280กว่าบาทนะเช็ดเคเอาแล้วเอาแล้วมันมาเลยหรือเปล่านี่มันมาแล้วหรือเปล่าผมแล้วยังไงกันต่อได้นิดนึงไหมขอยนิดนึงมาเออสวยงานแล้ววายช่อง2มาต่อแล้ววายช่อง 2 มาต่ออย่างนี้ไหลต่อไหมว่ายังไงทองเต็มกราฟเลยก็ับผมเมื่อนโอ้โหแม่งหยุดตะก้อนแต่ไม่เป็นไรรางวัลก้อนใหญ่ก็โตก้อนแรกของวันนี้แล้วก็ก้อนเดียว409บาทนะ จัดไปดีครับเออมันต้องอย่างนี้ดีวะโอเควันนี้ขอพันเท่านี้ก่อนเลยละกันนะครับผมโอ้โหกว ว่าจะได้กำไรคืนมานะวะนะ วันนี้ทุนมันเท่าไหร่วะ 400 ป่ะเออ กำไรไป 200กว่าบาทก็ถือว่ายังโอเคอยู่แล้วกันนะครับผม ก็วันนี้ก็ขอพันเท่านี้ก่อนเลยแล้วกัน ใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกำลังใจผมกันด้วยนะวะนะและใครตามผมมาเล่นนะครับ สามารถตามผมมาสมัครสล็อตได้ในเมนที่ปักหมดเอาไว้ได้เลยนะครับ ผม สมัครฟรีไม่ผ่านเอเย่นแล้วก็รับบอลเลตด้วยนะครับ เพื่อนๆะว่าเจอใหม่คลิปหน้าถ้าอยากให้ผมลองเล่นเกมอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะเดี๋ยวพ่อผมจัดให้นะเพื่อนนะว่าเจอใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับผม